สำหรับคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้การเขียนอักษรจีนกันค่ะ ไปดูกันเลยค่ะ ดูนะคะ รูปแบบอักษรจีนเนี่ยมีทั้งแบบที่เป็นโครงสร้างซ้ายขวา โครงสร้างบนล่าง และโครงสร้างที่มีลักษณะเป็นกรอบนะคะ ลองดูโครงสร้างแรกก่อนนะคะ โครงสร้างที่มีลักษณะซ้ายขวา เช่น ตัวหนังสือตัวนี้นะคะ อ่านวันหน้า เห็นไหมคะว่าแบ่งเป็นซ้ายขวา มีด้านซ้าย มีด้านขวา ตัวอักษรตัวถัดมานะคะ อันนี้ก็เป็นโครงสร้างซ้ายขวาเหมือนกัน เห็นไหมคะ แบ่งเป็นด้านซ้าย แบ่งเป็นด้านขวา ต่อไป โครงสร้างซ้ายขวาเหมือนกัน แต่มี 3 ตอน ด้านซ้าย ตรงกลาง ขวาเห็นไหมคะเรียงกันมาเลยไหมคะ1 2 3หรือ โครงสร้างที่แบ่งเป็นซ้ายขวาเหมือนกัน แต่ด้านซ้ายหรือด้านขวาแบ่งเป็น2ตอน เช่น ด้านซ้ายมีส่วนนี้ ส่วนด้านขวา แบ่งเป็นบนกับล่าง เห็นไหมคะ หรือ โครงสร้างบนล่าง เช่น เขียนข้างบนเสร็จ แล้วก็มีด้านล่าง เขียนข้างบนเสร็จแล้วก็มีด้านล่าง แบ่งเป็นบนกับล่าง เห็นไหมคะ ต่อไปอย่างเช่น 3 ตอนเช่น บน ตรงกลาง ล่าง เห็นไหมคะบน ตรงกลาง ล่าง เห็นไหมคะ ต่อไปมาดูโครงสร้างของคำที่ตัวหนังสือเป็นกรอบกัน เช่น มีกรอบ เราก็ต้องเขียนกรอบด้านนอกให้เสร็จก่อนตั้งเป็นกรอบขึ้นมา แล้วจึงเขียนตัวหนังสือด้านใน เมื่อเราเขียนตัวหนังสือด้านในเสร็จแล้วเราจึงปิดกรอบนะคะหรือลักษณะของตัวหนังสืออย่างเช่น อันนี้เป็นกรอบเหมือนกัน แต่เป็นกรอบที่อยู่ด้านล่างหรือตัวหนังสืออย่างเช่น มีลักษณะเป็นส่วนที่โอบอุ้มด้านนี้นะคะหรือมีลักษณะของตัวหนังสือ ที่มีการโอบอุ้มด้านนี้ อันนี้คือ โครงสร้างของอักษรจีนที่เป็นซ้ายขวา บนลงล่าง บนล่าง แล้วก็ที่เป็นกรอบแล้วก็ที่เป็นโอบอุ้มในลักษณะนี้ ต่อไปเรามาดูเส้นขีดพื้นฐานของอักษรจีนนะคะ ในภาษาจีนนั้น เส้นขีดพื้นฐานอขอรอักษรจีนที่เป็นพื้นฐานจริง ๆ เลยอ่ะมีอยู่แค่ไม่กี่เส้นขีดแรกนะคะ เราเรียกว่าเตี่ยน ไม่ว่าคุณจะเตียนซ้ายเตียนขวา เตียนในลักษณะไหน ก็ถือว่าเป็นเตียน เตียนแปลว่าแต้มจุดนะคะ ต่อไปขีดถัดมาเนี่ยเราเรียกว่า เหิง เป็นขีดในแนวขวาง ขีดแนวนอนเหิงลากแบบนี้นะคะ ถัดมาค่ะ อ่านว่าชู่เป็นขีดในลักษณะของ แนวตั้งตรงๆงลงมาสู้นะคะ ต่อไป ขีดต่อมาเราเรียกว่าเพียเพียก็คือจากบนขวามาล่างซ้าย เขียนให้ตวัดตวัดสวยๆ นะคะ อย่าเขียนแข็งทื่อนะคะไม่เอา ขีดนี้เพียต่อไปนะคะ หน้าขีดของหน้าก็คือ จากบนซ้ายมาล่างขวา เขียนให้นุ่มนวลอ่อนช้อยนะคะ หน้าต่อไปขีดที่สำคัญอีกขีดนะคะ ตวัดขึ้น ถี ถี คือการตวัดขึ้น และขีดที่สำคัญ ก็คือมีการหักมุม เราเรียกว่าเจอเนี่ยค่ะมุมอย่างเงี้ยเราเรียกว่าเจอเจอคือการหักมุม ต่อไปสุดท้ายค่ะ พื้นฐานคำว่าโกโกเนี่ยแปลว่าตะขอ ขีดที่มีการตวัดขึ้นมีลักษณะของตะขอ อันนี้คือเส้นขีดพื้นฐานของอักษรจีนที่เป็นพื้นฐานที่สุด แล้วเส้นขีดเหล่านี้สามารถมาประกอบให้มีขีดที่ยากขึ้นได้